สวัสดีค่ะ สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาบทที่ 5 การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นกันค่ะ 5.1 การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเข้าใจความหมาย ความสำคัญของการบริการสารสนเทศท้องถิ่น สามารถบอกประเภทของการบริการสารสนเทศท้องถิ่น และเข้าใจวิธีการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น ที่อยู่ในรูปสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อดิจิทัล สื่อบุคคล รวมไปถึงกรณีศึกษา การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า การวิจัย การประกอบอาชีพ และการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ เพื่อช่วยให้เกิดองค์ความรู้ในการถ่ายทอด และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 1. ความหมายของการบริการสารสนเทศท้องถิ่น การบริการสารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ได้เข้าถึง และใช้สารสนเทศท้องถิ่นตามความต้องการ เพื่อความรู้ การศึกษาค้นคว้า วิจัย การประกอบอาชีพ การประกอบการตัดสินใจและการพัฒนาสังคม เช่น องค์กรท้องถิ่น จัดให้มีบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล บริการยืมคืน บริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศสำหรับแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอื่นๆ เช่น หอศิลปะวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และตรงกับความต้องการ 2. ความสำคัญของการบริการสารสนเทศท้องถิ่น การบริการสารสนเทศ เป็นกิจกรรมสำคัญของการดำเนินงานด้านสารสนเทศท้องถิ่น เนื่องด้วยเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ ในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศท้องถิ่น เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากคนกลุ่มหนึ่ง ไปสู่คนอีกกลุ่มหนึ่ง หรือจากคนรุ่นหนึ่ง ไปสู่คนรุ่นหนึ่ง ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยผ่านกิจกรรมที่องค์กรสารสนเทศจัดตั้งขึ้น เช่น ห้องสมุด แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปะวัฒนธรรม ดังนั้น บริการสารสนเทศท้องถิ่น จึงมีความสำคัญต่อผู้ใช้ ผู้ให้บริการ และองค์กรในด้านต่างๆ 2.1 ความสำคัญต่อผู้ใช้ องค์กรสารสนเทศท้องถิ่น ต้องมุ่งเน้นผู้ใช้เป็นหลัก และจัดบริการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และความต้องการของผู้ใช้ จัดบริการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยแก่ผู้ใช้ เนื่องจากบริการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น มีความสำคัญต่อผู้ใช้ดังนี้ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ได้เข้าถึง และใช้ทรัพยากรเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจัย และการศึกษาตลอดชีวิต เช่น ผู้ใช้สามารถใช้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบค้นสารสนเทศท้องถิ่นจากฐานข้อมูล ใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเพื่อสอบถาม ขอคำแนะนำคำปรึกษา และขอความช่วยเหลือ ในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ เป็นต้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ เช่น การใช้บริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศทำให้สามารถค้นหาสารสนเทศท้องถิ่น ที่ต้องการด้วยตนเองได้ เป็นต้น ช่วยผู้ใช้ในการนำความรู้ที่ได้จากสารสนเทศ มาพัฒนาความรู้และพัฒนาอาชีพ และมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการถ่ายทอดสารสนเทศไปยังบุคคลอื่น กล่าวคือ ผู้ใช้เป็นผู้กระจายและถ่ายทอดสารสนเทศที่ได้จากการรับบริการในองค์กรสารสนเทศท้องถิ่น หรือแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นออกไปยังบุคคลอื่น อาทิ ผู้ใช้ที่เป็นนักเขียนนำสารสนเทศท้องถิ่น มาเรียบเรียง และสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ต่อไปยังผู้อ่าน บุคคลในท้องถิ่นทำให้ผู้ใช้เกิดภูมิปัญญา ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สอดคล้องกับสังคม และความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของตนเอง 2.2 ความสำคัญต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่เป็นผู้นำส่งบริการสารสนเทศ ขององค์กรสารสนเทศท้องถิ่น หรือแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นให้แก่ผู้ใช้ เป็นผู้ให้ข้อมูลให้ความรู้ ชี้แนะ และคำปรึกษาแก่ผู้ใช้ จึงเป็นตัวกลางที่ทำให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงสารสนเทศ ตรงกับความต้องการได้ ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการให้บริการในงานที่รับผิดชอบ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ในการจัดการและการให้บริการสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการสื่อสารกับผู้ใช้ เนื่องจากในช่วงเวลาให้บริการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ตลอดเวลา จึงต้องมีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้กลับมาใช้บริการอีก และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 2.3 ความสำคัญต่อองค์กร สารสนเทศท้องถิ่น ที่มีให้บริการในองค์กรสารสนเทศท้องถิ่นและแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น เป็นบันทึกภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น และเป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ที่กลุ่มผู้ใช้ในองค์กร และเป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ที่กลุ่มผู้ใช้ในองค์กร และประชาชนทั่วไป สามารถนำข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเทศได้ โดยผ่านการให้บริการขององค์กรสารสนเทศต่างๆ ดังนั้น องค์กรสารสนเทศท้องถิ่น จึงต้องกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น โดยอาจทำเป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาของหน่วยงานต้นสังกัด หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายในการให้บริการขององค์การไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีวิธีการและเป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์ ที่ทำให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยวิธีที่ถูกต้อง โดยจะต้องทบทวนทั้งพันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทุกปี ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร มีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาของสารสนเทศท้องถิ่น ที่จะจัดเก็บและให้บริการ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้แก่ฝ่ายต่างๆ โดยมีนักวิชาการได้อธิบายไว้ดังนี้ การบริการสารสนเทศ เป็นภารกิจหลักขององค์กร ทุกองค์กรต้องจัดให้มีบริการสารสนเทศ ตามนโยบายขององค์กร การบริการสารสนเทศ เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหาร และการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความสำเร็จ รวมถึงการพิจารณาจากความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการสารสนเทศ การได้รับการยอมรับและศรัทธาในองค์กรนำไปสู่ความร่วมมือ และการให้การสนับสนุน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร สรุปได้ว่า บริการสารสนเทศท้องถิ่น มีความสำคัญต่อผู้ใช้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศท้องถิ่น มีความสำคัญต่อผู้ให้บริการ และต่อองค์กร ช่วยตอบสนองความต้องการขององค์กร สนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ